พนักงานต้อนรับรับใบจองไปดูและพูดว่า Ok, c'est Paragoda. Une chambre double pour quatre nuits. Donc, vous allez libérer votre chambre le 26 décembre, c'est bien ça? ซึ่งแปลว่า โอเคเป็นใบจองของอาโกดาห้องคู่สำหรับสี่คืน ดังนั้นคุณจะเช็คเอาท์ในวันที่26ธันวาคม ใช่หรือไม่ครับคำว่า par เป็นคำบุพบท แปลว่าโดยคำว่า une ในที่นี้เป็นคำนำหน้านาม ไม่ชี้เจาะจง เป็นเพศหญิงเอกพจน์คำว่า chambre เป็นคำนามเพศหญิง แปลว่าห้องนอนห้องพักคำว่า double เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าสองคำว่า pour เป็นคำบุพบท แปลว่าเพื่อสำหรับคำว่า nuit เป็นคำนามเพศหญิงพหูพจน์ ในตัวอย่างนี้ใช้เป็นพหูพจน์เนื่องจากตามตัวเลขสี่ คำว่า donc เป็นคำสันธานหรือคำเชื่อม แปลว่าดังนั้น คำว่า vous เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองทำหน้าที่เป็นประธาน แปลว่าคุณ คำว่า allez เป็นคำกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ allez แปลว่าไป ในตัวอย่างนี้เป็นการใช้ตามโครงสร้างคือ allez ตามด้วย infinitif หรือกริยารูปเดิม จะทำหน้าที่เป็นคำ บอกเวลาอนาคตอันใกล้ คำว่า libérer เป็นคำกริยา แปลว่าปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ในกรณีสถานการณ์นี้จะแปลว่า คืนห้องที่เช่า คำว่า votre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของคุณ คำว่า décembre เป็นคำนามเพศชาย แปลว่า เดือนธันวาคม ให้จำว่าเดือนทุกเดือนในภาษาฝรั่งเศสจะเป็นเพศชายหมด สำนวน C'est bien ça แปลว่าเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ ประโยค Tout à fait monsieur แปลว่าถูกต้องครับ หรือถูกต้องค่ะ ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิง คำว่า monsieur ในกรณีนี้แปลด้วยคำว่าครับ หรือค่ะก็เพียงพอแล้ว คำว่า tout à fait เป็นวิเศษวลี หรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่คำวิเศษหนึ่งคำ ในที่นี้แปลว่าถูกต้อง หรือใช่